สำหรับประโยค住在哪个แปลว่าพักอาศัยที่ไหนคำว่า住在แปลว่าพักอาศัยคำว่า哪个แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค我在巴东度假酒店预订了一间房间แปลว่า ผมจองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทครับคำว่า我 แปลว่าผมหรือฉันคำว่าแ在แปลว่าที่คำว่าป่าตงแปลว่าป่าตองคำว่าตูจยงแปลว่าฮอลิเดย์หรือรีสอร์ทคำว่ายนแปลว่า โรงแรมคำว่า่ิงแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่าอแปลว่าแล้วคำว่าีเยนแปลว่าหนึ่งห้อง คำว่าฝังเจียนแปลว่า ห้องพัก